พอปีนย่างออกมาแล้วพอพยายามจะเดินกันเร่งรถมันยังไม่บาลานซ์ครับรถเครื่องวางการขับหลังครับอาการมันคุมยากครับเวลาที่มันเริ่มหมุนไปแล้วครับนี่ความสนุกอยู่ตรงนี้ครับไอ้เรื่องจะเสียบจะแซงกันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องเวลาเสียอาการแล้วพยายามจะแก้เนี่ยมันอีกอย่างนี้ครับนักแข่งบอกทำไมไม่เห็นมันเลยแต่คนดูสนุก ดับหนึ่งวรันชิตอันดับสองกระพันจะเอาให้ได้ครับสองกับสามนะตอนนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้เป็นคู่หลังครับเป็นคู่ระหว่างสี่กับห้าครับสามกับสี่เข้าไปครับปิตพัฒน์นะครับกับกลยุทธ์ครับเอ้ยออกแล้วครับมิสสนครับอันดับห้าเป็นมิสสนครับสี่